ครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวโยไก่ซาก้านะฮะวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งกับ MC o นะครับ ที่ช่อง YouTube ช่องนี้เลย MC เว้นวรรคโอนะฮะ กับการอัปเดตแพทประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 นั่นเองนะฮะ เรามาดูกันนะครับสำหรับโยไก่ซาก้าของเรานั้นมีอะไรเข้ามาใหม่นะฮะ แต่ที่แน่ๆ เพื่อนๆคงจะทราบกันดีแล้วนะฮะ กับตัวละครใหม่ก็คือ แม่สาวริลลี่นี่เองนะครับ ผมมาดูนะฮะกิจกรรมฉลองบุปผาร่ายรำของริลลี่กิจกรรมที่1นนะครับกิจกรรมตัวละครโบราณใหม่นะฮะริลลี่นะครับลิลลี่คือตัวแทนแห่งนักล่าและมีความคล่องแคล่วสูงเชียวนะเขาเป็นสายว่องไวนั่นเองนะฮะสำหรับแม่นางลิลลี่นะครับ วิธีการได้รับนะฮะมีโอกาสได้รับผ่านการสุ่มตัวละครระดับสูง สุ่ม 1 ครั้ง และสุ่ม 11 ครั้งนะครับ มีโอกาสได้รับผ่านการผสมตัวละครระดับโบราณนะฮะกับโบราณนะครับ มีโอกาสได้รับผ่านแต้มผสมตัวละคร 200 แต้ม มีโอกาสได้รับผ่านการสุ่มตัวละครโบราณ 6 ดาวนะครับ มีโอกาสได้รับผ่านทางกิจกรรมการสร้างนะฮะ มาดูสกิลของเธอนะครับแดนฮอริกทำให้ศัตรูติดสถานะปิติยินดี 10 วิ เพิ่มกำลังกับว่องไวของตนเองนะฮะ และพันธมิตรเพิ่มอีก 500 เพิ่มอัตราหลบหลีกขึ้นอีก 50%เป็นเวลา 15 วิปิติยินดีคือต้านทานโจมตีเวท แต่ได้รับการโจมตีกายภาพเพิ่มเป็น 2 เท่านะครับ พื้นฐานการไล่ลำนะโจมตีใส่ศัตรูรอบข้างด้วยพลังนะคงไม่หลักแสนเลยเหรอ จริงหรือเปล่าเนี่ย ดูแลอึ้งๆนะฮะศูนย์อาจจะเกินมาตัวหนึ่งหรือเปล่า มาดูนะการไล่ลำระดับสูงนะครับ ช่วงท่าต่อเนื่องนะฮะพื้นฐานจากการไล่ลำสร้างความเสียหายเพิ่มเติมให้ศัตรูในแถวหน้าด้วยพลังโจมตีเท่ากับ 15,400 นะครับ คือต้านทานสถานะผิดปกติและใช้การไล่ลำระดับสูง ตีแผ่ประสบการณ์นะครับ เมื่อหลบหลีกการโจมตีของศัตรู จะทำให้ศัตรูดังกล่าวนะติดสถานะหลงไหลนะครับ ต้องขอบอกว่าสถานะหลงไหลนี้อาจจะเป็นเมตาใหม่ก็ได้นะ ที่จะมาโค่นพวกการแช่แข็งนะครับ ไม่เชื่อลองไปลองใช้กันดูได้นะฮะเพื่อนๆ อ่ามาต่อกันนะครับเมื่อโจมตีศัตรูมีโอกาสสร้างความเสียหายให้ศัตรู 30%โดยพลังโจมตีเท่ากับ 7,900 และสร้างความเสียหายต่อเนื่องเท่ากับ 9,200 เป็นเวลา 5 วินาทีมาแล้วครับสกิลต่อมาครับโปรยน้ำหอมนะครับ เมื่อสร้างความเสียหายให้ศัตรูที่ติดสถานะ 10%หลงไหลอัตราลบรีกเพิ่มขึ้น แล้วก็ 7,850 เป็นเวลา 20 วิสามารถ ทับซ้อนกันได้นะฟื้นฟูเลือดของตนเองเท่ากับ 12,400 โอ้โห อะไรจะดีขนาดนี้นะแม่นางลิลลี่นะครับ กิจกรรมที่ 2 นะครับ เพิ่มอัตราสุ่มระดับสูง 11 ครั้งเลยนะฮะ ในช่วงระยะเวลากิจกรรมนี้ก็คือ 27 กรกฎาคมนี้จนถึง 10 สิงหาคมนี้นะครับ โอเค เดี๋ยวเราไปทดสอบกันในเกมนะ ว่าเลทเป็นยังไงบ้างกิจกรรมที่3นะครับการสร้างใหม่นะฮะมาแล้วนะฮะต้องขอบอกว่า ต้องเรียกว่าอะไรวัตถุดิบ เปลืองช่องนะฮะเข้ามาอีกแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะฮะสามารถไปกันได้ที่ห้องทดลองของจินเลยนะครับนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันไอ้ตรงนี้ข้ามไปเลย กิจกรรมที่4นะครับเพิ่มสะสมทีมกลุ่มอิรูฮาวานะฮะต้องบอกว่า ลินลี่นี่คือหัวหน้าแก๊งกันเลยทีเดียวนะฮะท่านสามารถไปที่ตัวละครสมุดภาพทีมนะครับ สะสมลินลี่ มยองอี ทงอี ซออี 6 ดาวนะฮะรับ 1,500 ผลึกดาวทันทีเลยนะครับมากิจกรรมที่5นะครับก็อย่าลืมไปช้อปปิ้งกันได้นะผลึกดาวนะครับมาดูมีออปชันอะไรเพิ่มมานะใบเลือกวัตถุดิบสร้างเทพเก้ามังกรนะฮะ6ดาวคูณ 1 ใบสุ่มจิตวิญญาณทั่วไป 4 ดาวคูณ 1 โอเค อันนี้ก็คือจิตวิญญาณตัวใหม่นะครับที่เข้ามานะฮะ ก็คือจิตวิญญาณทั่วไปนั่นเองนะครับ ดูดิพันห้าร้อยผลึก อืม ได้คูณสองนะฮะหินเลื่อนขั้นอีก เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมนะครับ ผมว่าผมถ้าจำไม่ผิดมันจะมีอะไรแวบๆหนึ่งนะ ที่สำคัญอยู่นะสำหรับร้านค้าตรงนี้นะครับ มากิจกรรมที่ 6 ครับ กิจกรรมประจนภัยนะ ยังเหมือนเดิมนะครับตำรายโยกาย10 เล่มนะฮะสามสิบรอบเนี่ยห้าสิบรอบใบสุ่มหินเลื่อนขั้น 4 ดาวคูณ 2 นะครับ 100รอบใบสุ่มหินเลื่อนขั้น 5 ดาวคูณ 2 นะครับ 150 รอบนะครับกุญแจ หุบเขาแห่งมิติ และกุญแจคุกแห่งมิติอย่างละ2นะฮะ200 รอบใบซุ่ม วัตถุดิบสร้าง 9 เทพมังกรระดับ 3 ดาวนะครับ คูณ1นะฮะกิจกรรมที่ 7 นะครับ ต้องขออภัยนะฮะรถกระหน่ำกับกล่องจอย นะฮะเนี่ยแหละครับ ตัวนี้นะที่ผมบอกนะครับสำหรับใครที่ต้องการฝึกนักล่าหรือโยกไกนะครับ สามารถไปช้อปปิ้งกันได้เลยนะเขาลดราคาลงมา ครึ่งหนึ่งเลยนะครับ 50 นะฮะผลึกดาวนะครับ เนี่ยสำคัญมากนะสำหรับใครที่ขาดแคลนนะครับ จิ้มไปเลย กิจกรรมที่8นะฮะลดค่ารีเซ็ตรอบดันเจียนรายวันนะครับ ลดอีกแล้วนะฮะ50%นะครับไม่ว่าจะเป็นดันเจียนแม่น้ำอักคีนรกแห่งการเวลาเขาวงกดแห่งการเวลาทำอันเศร้าโศกนะฮะลด 50%มาครับกิจกรรมที่9ครับแจกใบสุ่มอุปกรณ์โบราณนะฮะสำหรับทุกๆตัวละครหายากอัศวินโบราณที่ทำไปสู่ 6 ดาวนะครับ ภายในระยะเวลากิจกรรมนะก็คือ 27 กรกฎาคมนี้จนถึง 10 สิงหาคมนี้นะครับ รับไปเลยนะฮะใบสุ่มอุปกรณ์โบราณ 3-6 ดาวนะครับคูณ1นะฮะการรับตัวละคร 6 ดาว เลเวล 30 โดยการผสมตัวละครโบราณจะไม่นับนะครับ กิจกรรมที่ 10นะฮะดันเจียน แก่นเวทมนต์จำกัดนะครับดันเจียนนี้จะเปิดในเวลา 18 นาฬิกา จนถึง 22 นาฬิกาของทุกวันนั่นเองฮะในช่วงระยะเวลา 27 กรกฎาคมนี้จนถึง 10 สิงหาคมนี้นะครับ ไปกันได้ที่ช่องว่างแห่งมิตินะฮะโดยรายละเอียดจะมีดังนี้นะครับ รอยแยกแห่งมิติบทที่ 1ด่าน1นะครับ ใช้ผลึกแห่งมิติคูณ 20 นะครับ รับหินเลื่อนขั้นอุปกรณ์นะคูณ 8 เลยเหรอโอ้โหแล้วก็รอยแยกแห่งมิติบทที่ 1 ด่านที่2นะครับใช้ผลึกนะฮะ50 นะครับ แล้วก็รับ 3 ดาวนะฮะ ในส่วนของหินเลื่อนขั้นอุปกรณ์คูณ 20 เอ๊ะยังไงรับ 3 ดาวนี่งงๆนะเนี่ยหินเลื่อนขั้นอุปกรณ์ แล้วก็ร้อยแยกแห่งมิตินะครับ บทที่ 1ด่านที่3นะครับผลึกแห่งมิตินะฮะใช้ 100 อันนะครับรับ 3 ดาวและรับหินเลื่อนขั้นอุปกรณ์คูณ 40 หมายความว่าไงเนี่ยสดาว3ดาวนี่คืออะไร เดี๋ยวต้องไปทดสอบดูนะฮะ กิจกรรมที่ 11 นะครับ กิจกรรมฮอตไทม์ยังอยู่กับเราอีกเช่นเคยนะฮะ ในช่วงระยะเวลา 18นาฬิกาจนถึง 22นาฬิกานะครับ กิจกรรมที่ 12 นะครับ ไม่จำกัดด่านในดันเจี้ยนรายวันนะสามารถเลือกเล่นดันเจี้ยนรายวัน ช่องว่างแห่งการเวลาได้ตามใจชอบเลยนะครับ โอเค พูดกันมาเยอะละ เราเข้าสู่เกมกันเลยดีกว่า เอาละฮะแต่ที่แน่ๆเราต้องไปดูตัวละครใหม่กันสักนิดนะครับสมุดภาพมีมาหรือยังเอ่ย ไหนเอ่ยไหนเอ่ยแม่นางลินลี่มาแล้วฮะ อันนี้จะเป็นลินลี่ระดับ 3 ดาวนะฮะจุดเธอก็วับวับแวมแวมนิดนึงนะฮะไปที่ระดับ 4 ดาวนะครับแหมยังไม่ค่อยต่างเท่าไหร่นะห้าดาวดิเอาละฮะชุดเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะครับ และ 6 ดาวล่ะ 6 ดาวรู้สึกเธอหัวโตขึ้นนะฮะห้าดาวนี่ผมไม่มีลายนะฮะหกดาวนี่มาแล้วมัดผมอย่างสวยงามนะครับ แหมสวย x เซ็กแตกอย่างนี้ต้องรีบเอามาใช้ฮะมาดูในส่วนของวิชากันนะครับ การโจมตีนะฮะเดี๋ยวข้อมูลกันนะครับ เป็นสายว่องไวตามที่บอกไว้นะฮะระยะกลางโจมตีนะครับ โจมตีปกตินะครับโจมตีศัตรูที่อยู่แถวหน้า 1 ตัวนะครับแดนฮอริกอ่าก็พูดกันไปแล้วนะฮะเดี๋ยวนะที่ผมข้องใจเมื่อกี้ก็คือ อ่า โอเคครับ ถูกต้องฮะก็คือศูนย์เขาเกินมา 1 ตัวนะครับ โจมตีใส่ศัตรูที่อยู่รอบข้างนะฮะด้วยพลังโจมตีเท่ากับ 12,400 นั่นเองนะครับ โอเค หวังว่าเพื่อนๆคงอยากได้กันนะตัวนี้ มาดูซิเธออยู่ในกลุ่มไหน เห็นบอกว่าเป็นหัวหน้าแก๊งของ อิรุฮาวานะครับ ไหนล่ะยังไม่มานะฮะ อันนี้ก็คงเป็นทีมซัมเมอร์นั่นเองนะครับ ในส่วนของเก้าเทพมังกรก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นมานะครับ โอเค เราไปดูกันที่เลดเลยนะฮะโดยนี่ครับเพื่อนๆเมื่อทุก3,000ผลึกดาวนะครับ เพื่อนๆจะได้รับทันทีนะฮะจิตวิญญาณทั่วไปนะครับ4ดาวนะครับ แล้วเราค่อยไปดูกันนะฮะว่า4ดาวตัวนี้จะเอาไปทำอะไรได้บ้างนะครับ แต่ที่แน่วันนี้เขาจะแจกรู้สึกจะเป็นไหทองมานะครับ ระดับ 3 ดาวนะทุกคนจะได้นะครับ คนละ 1 ตัวนะครับสำหรับการสิ้นสุดการอัปเดตนั่นเองนะครับ ไปเราไปโซโล่กันเลยดีกว่านะ เอาสัก3แพ็คนะครับเพื่อนๆ เทสกันดูว่าเรทเป็นยังไงนะฮะช่วงนี้ต้องขอบอกว่าเป็นช่วงฮอตไทม์พอดีนะครับ วันนี้เราก็จะไปกันแบบเนิบๆอ่าฮอตไทม์อะไรเนี่ย ตกใจไหมเนี่ยเรดเรดมากเลยฮะ เรดนี้ MC o ขอบายเลยนะมาดูตาที่สองครับสกิปเลย นั่น มาหนึ่งตัวนะครับสำหรับม่วงนะครับ ผมรออยู่นะคโยชอนเนี่ย รีบทำให้ผมเลยนะทีมงาน ก็เป็นนักรบเสือขาวมานะครับ มาดูฮะ แท็กที่ 3 นี่เอาขอลินลี่สักตัว ไม่มีเลยนะฮะลินลี่เป็นไงล่ะ ได้เลโต้หกดาวกันเลยทีเดียวนะ และยังไง จะให้ทำใช่ไหมเนี่ย ปีศาจคังคกแดงเนี่ย โอเคฮะ ก็จบกันไปนะครับกับ3แพ็คนะฮะ ตอนนี้ผมต้องรีบปั๊มผลึกนิดนึงนะฮะ ต้องขอบอกว่าต้องรีบเก็บไว้ก่อน เพราะว่าเดี๋ยวต้องมาใช้กับสงครามชิงปราสาทอีกแล้วก็ต้องไปใช้กับ อารีนาเรียวไทม์อีกแล้วก็เอาไปฟาร์มอีกนะ เพื่อนๆเราไปดูกันนะฮะห้องทดลองของจินการสร้างรูปแบบใหม่นะครับ รูปแบบใหม่ที่เข้ามานะฮะการสร้างลิลลี่ก็คือใช้จิตวิญญาณทั่วไปนะครับ ทั้งหมด 5 ตัวละครเอ้ยอถูกแล้วครับ เพื่อนๆ 5 ตัวละครนะฮะบวกกับเงิน3ามแสนนะครับ จะได้ลิลลี่ระดับ 6 ดาวกันเลยทีเดียวนะฮะและในส่วนของเก้าเทพมังกรนะครับ ใช้แค่ 2 อันนะครับ จิตวิญญาณทั่วไปนะฮะสตัวนะครับ แล้วก็บวกเงิน3 0 0แสนนะครับก็จะได้ทันทีนะฮะแล้วก็ยกเว้นจุติใหม่นะครับ อันนี้ก็จะนับหมดเลยฮะว่าไม่ว่าจะเป็นกาวเทพมังกรหรือว่าจะเป็นแก๊งแก๊งอะไรทำลายล้างนะครับก็จะนับรวมหมดเลยนะฮะแล้วก็อันนี้นะครับทูตแห่งความพินาศนะฮะก็คือพวกแก๊งทำลายล้างนั่นเองนะฮะก็ใช้ทั้งหมด 1 2 3 4 5 5ตัวอีกเช่นกันนะครับบวกเงิน3 0 0แสนนะครับสุ่มกันเลยสนุกสนานนะในส่วนของพวก 3 นมนะฮะทีมซัมเมอร์ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับ ในส่วนของไหนั้นถ้าใครไม่รู้จะเอาไปทำอะไรฮะผมแนะนำครับ อัปเกรดเป็น 6 ดาวนะแล้วบวกกับ2,000ผลึกดาวนะครับ เอามาสร้างพวกนี้ได้เลยนะ ผมขอเก็บไว้ก่อน ยังไม่ทำอะไรฮะมีอะไรกันอีก ่าในส่วนของร้านค้านั่นเองนะครับ วันนี้เราจะพูดกันเรื่องหลักๆ เลยฮะ เดี๋ยวแต้มๆไว้ก่อน นี่ครับมาที่หน้าไอเทมนะครับ จะเห็นได้ว่าได้รับตำราโยกไกขั้นสูงนะฮะตำราโยกไกแบบสุ่มเนี่ยครับ ของน้องจอยนะฮะใช้แค่ 50 ผลึกดาวนะครับ แต่ผมขอ ขอก่อนนะ เหลือ200เองขอเก็บไว้ก่อนนะอย่าว่ากันนะ และในส่วนของภารกิจพิเศษนะครับ ไหนไหนไหนไหนช่องว่างเฮมพิเตนี่ครับ อันนี้ก็คืออันใหม่นะฮะที่เข้ามาฮะ เราไปตีกันเลยดีกว่านะขออนุญาตจับเป็นทีม 3 เลยนะครับ ใช้ 20 นะครับ รุ่ยสำหรับใครที่ต้องการอัพประดงประดับนะฮะ หรือว่าอัพอาวุธอุปกรณ์ต่างๆนะครับ มาที่ดันนี้เลยนะคุ้มครับฟาร์มหานะฮะแก่นแห่งเวทมนต์กันเลยทีเดียวนะฮะสำหรับงานนี้ เอาละฮะก็เริ่มต้นกันไปแบบดูซิว่ามันจะยากเย็นแค่ไหนนะครับสำหรับด่านนี้นะฮะจริงๆนี่ถ้าทีมงานได้ดูนะ ผมอยากให้ทีมงานนี่ทำแอนิเมชันมาเลยนะหรือว่าแอนิเมะเลยนะเป็นภาคต่อเลยนะครับสำหรับเกมนี้ เพราะว่าตัวละครแต่ละตัวนี่สวยงามมากเลยนะครับ อยากได้เป็นการ์ตูนมาเลยนะจะได้แบบติดตามกันมากขึ้นนะ ผมว่าคนจะกลับมาเล่นกันอย่างเยอะแน่นอนนะครับสำหรับการมีเป็นการ์ตูนเลยนะฮะ เจอใครเนี่ยบอสอ้าวก็เรียบร้อยไปนะฮะจบ เราทำเวลากันไปนะสำหรับด่านที่ 1 ของบทที่ 1 นะครับเราไปกันที่บทที่ 1 ด่านที่2นะครับแอบพูดสลับไปสลับมานะฮะเอาละครับเริ่มเลยนะอันนี้ใช้ 50 นะครับ ก็ลองตีกันไปเรื่อยๆ ผมว่าไม่น่ายากหรอก แล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปดูน้องเคานะครับท่านเคาของเรานั่นเองนะที่มีการปรับสกิลนะครับ หรือว่าจะปรับแค่จากใช้พลังโจมตีด้วยปัญญาเป็นกำลังนะฮะเดี๋ยวลองไปดูกัน ผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเข้าไปดูกันในเกม อันนี้ก็รีบเคลียร์กันครับเอาไปเลย ิ้มไลท์นะฮะซับไป อย่าลืมนะฮะ หาลิลลี่นะครับ มาปราบเมตาแช่แข็งกันให้ได้เลยนะ เอาครับ เราไปกันที่บทที่ 1ด่านที่3นะฮะ ด่านสุดท้ายของวันนี้นะครับ ไปเลย ด่านนี้ก็ใช้ 100ผลึกนะครับ รุยผลึกแห่งมิตินั่นเองนะครับ แต่เขาบอกว่า ลิลลี่ ผมว่าตัวไม่บางนะ ถ้าใช้ร่วมกับพวกมยองอีอะไรเงี้ยครับ เพราะว่าเขาเพิ่มเกาะอีก โอ้โห สุดยอดอะและลิลลี่นี่สมมุติว่าเข้าไปอยู่ใน กองมือกองเท้านะฮะของฝั่งตรงข้ามนะครับ ติดสถานะหลงไหลเข้าไปนี่ก็เละนะฮะ ฝั่งตรงข้ามนี่ทำอะไรไม่ถูกกันเลยทีเดียวนะใครเป็นบอสเนี่ย บอสยังไม่มา ผมว่าโยมามารีนี่ไม่น่าจะอยู่นานนะ เดี๋ยวน่าจะมีตัวใหม่มาปรับ ระเอกของเราแน่นอนนะ ดูละ เดี๋ยวขอวกกลับมาที่ลิลลี่อีกนิดนึงนะครับ สำหรับอารีนาเรียวไทม์ผมว่าเธอน่ากลัวมากเลยทีเดียว วิ่งหลบนะ แล้ววิ่งมาใส่หลงไหลนี่สงสัยแบบคราวนี้มีล่วงอีกแล้วนะอารีนาเรียวไทม์ของผมนะครับ ต้องขออภัยเพื่อนๆที่ไม่สามารถจิ้มให้ดูได้ในตอนนี้นะ อ้าวเร็ว รีบปิดจ็อบเด็กๆ อ่าฮะอ่าฮะเรียบร้อยไปนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะของรางวัลจะอยู่ในกล่องจดหมายหรือเปล่าหรือว่าจะเข้าไปที่ตัวละครเราแล้ว น่าจะเข้าไปที่ตัวละครเราแล้วนะครับ เพื่อนๆโอเค ก็ไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งไล่เก็บนะในส่วนของดันเจียนต่างๆของเดิมนะครับ ไม่ว่าจะเป็นประดับของแก๊งมารีนนะฮะอิลูฮาวา ก็ยังสามารถฟาร์มได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็อาวุธของธงอีอาวุธของมังกรฟ้าทั้งอาวุธทั้งเกาะนะฮะยังอยู่เหมือนเดิมนะครับ ในส่วนของช่องว่างแห่งมิติก็ยังอยู่เหมือนเดิม ก็ใครใครฟาร์มก็ฟาร์มได้เลยนะฮะเดี๋ยวมาดูส่วนของไอเทมนิดนึงมีอะไรอีก โอเคยังไม่แจกอะไรนะครับในส่วนของไอเทมและที่แน่ๆครับนี่ครับ ตัวละครข้ามขีดจำกัดนะครับลดทันที 50%นะฮะแล้วก็เลื่อนขั้นตัวละครนะครับ 1 ครั้งในแต่ละวันนะฮะแจก 40ผลึกดาวกันเลยทีเดียวนะครับ แล้วก็อัปเกรดนี่ครับตัวละครนะหายาก ถึงโบราณนะครับไป 6 ดาวเลเวล30 นะครับ รับอุปกรณ์ระดับโบราณเลยนะ เป็นการสุ่มนะครับ แล้วเป็นไงล่ะทีมใหม่ไหนก็ขอบอกว่าแค่ผมมี 15,000ผลึก ดาวนะครับผมก็จะได้กลับมา1,500ผลึกดาวแล้วฮะในการสร้างเจลิลลี่นั่นเองนะครับ แล้วในส่วนของอารีนานะครับก็10 รอบนะครับ ก็รับเหมือนเดิมนะครับ กุญแจคุกแห่งมิติ และกุญแจคุกเขาแห่งมิตินะครับ อย่างละ 5 นะครับ เหมือนเดิมนะฮะมาดูครับ ก็จะมีฮอตไทม์นะครับ รางวัลทอง 3 เท่าเนี่ยครับในช่วงระยะเวลา 18นาฬิกาจนถึง 22นาฬิกาไปดูกันเลย ในส่วนของวันนี้ก็จะเป็นทองนะครับ เรามาดูกันนะฮะทอง3เท่าในช่วงนี้ก็เป็นช่วงฮอตไทม์นะครับ วันนี้เรามาอัปเดตกันแบบยาว ๆกันไปนะฮะหวังว่าเพื่อนๆคงไม่เบื่อผมนะครับ ก็ใช้เวลาสักนิดนะครับเพื่อนๆ อาจจะเสียเวลาสักนิดนึงเอาละฮะก็โจมตีกันเข้าไปนะครับ จังหวะนี้ปิดจ็อบกันให้ไวที่สุดนะ หลายคนจะสงสัยนะครับ เดี๋ยวผมก็ลืมเขาแน่นอนนะฮะ ว่าเขามีอะไรปรับเปลี่ยนหรือเปล่านะ เรียบร้อยไปนะครับ มาดูเงินกันนะครับสามเท่านะปกติประมาณหกหมื่นนะครับสองแสนสองหมื่นสองพันเอ้ยสามพันสามร้อยสามห้าสามร้อยห้าสิบนะฮะต้องขออภัยนะครับ เล่นเองตบเองก็ได้ฮะสำหรับช่วงนี้นาทีนี้แล้ว โอ้โห แล้วรีรอบกันเข้าไปฮะแป๊บเดียวฮะเงินล้านมาแล้วนะครับ ไม่ต้องไปเสียเวลาฟาร์มรอยแยกนะฮะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นได้เลยเพราะว่าผมว่าฟาร์มรอยแยกมันก็เสียเวลานะ มันอยู่ในช่วงฮอตไทม์ด้วย เดี๋ยวมาดูครับรอบนี้จะ 2 2 0 0 0อีกหรือเปล่า ช้เวลาแป๊บเดียวครับไม่นานนะฮะวาย ไม่ยอมมาหาผมสักทีนะครับสำหรับเจ้าไซโครเนี่ยฮะเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายกันที่การผสมตัวละครระดับโบราณนะครับ มาดูกันว่า ลินลี่จะมาหาผมหรือเปล่านะฮะสองแสนหนึ่งหมื่นนะครับ ลดลงนะฮะ ครับตาสุดท้ายนะฮะอยากได้ประมาณสักสองแสนสามเนี่ยจะได้หรือเปล่านะครับมาดูกันส่ววันนี้ขอพักกินน้ำกินท่าสักนิดนะครับ ปล่อยออโต้สักนิดนึง เจอบอสแล้วครับ เรียบร้อยนะครับ มาดูกันครับ จะได้เท่าไหร่ แอนแอนแอนเหมือนเดิมนะครับ 21,900 นะครับ เราไปเลือกในส่วนของหินเลื่อนขั้นกันดีกว่าว่าเราจะคูณ3ไหม ผมว่าไม่น่านะ มาวันนี้ก็วันพฤหัสนะครับ เป็นสายกำลังแน่นอนครับผม ตีสักหนึ่งทีนะครับ แต่ฮอตไทม์นะฮะไม่แน่ครับเพื่อนๆอาจจะได้อะไรดีๆก็ได้นะ เดี๋ยวก็ต้องฟาร์มผลึกนะครับ เพื่อที่จะมาทำฮอตไทม์นั่นเองนะฮะช่วงนี้ใครต้องการสะสมหินนะครับ รีบเลยนะฮะโอกาสดีมีน้อยนะครับ ไม่รู้ว่าทางโปรดิวเซอร์เกมนี่จะปรับเปลี่ยนยังไงอีกเปล่านะฮะ อย่าลืมนะครับทีมงานรบกวนฝากทำเป็นการ์ตูนซีรีส์มาเลยก็ได้นะสำหรับโยไกซาก้านะครับเอาละใกล้ถึงบอสแล้วครับเวฟบอสใกล้มาถึงแล้วเรามาดูกัน เจอไลท์อีกแล้วนะครับ ผมว่าผมผสมตัวละครระดับโบราณนี่น่าจะได้ไลท์ทองแน่เลยดูแล้วเนี่ยวันนี้แปลกๆ ยังไงนะเอ้ย เพื่อนๆรอดูอยู่เร็วๆมามาดูกันครับสับไป เรียบร้อยนะครับ โอ้ใช้เวลาเยอะนะเนี่ย หล่นมาทั้ง 3 นาที 50 วิ มาดูของรางวัลกันนะครับ ตึงตึงตึงอ้าว เจ็บจุงเบยฮอตไทม์นะเนี่ย ไม่เป็นไรฮะ กลับหมู่บ้านก่อนเลย ช่วงนี้เป็นช่วงฮอตไทม์ก็ต้องขายตัวละครนะครับ มาดูกันนะ ขายตัวละครนี่ได้อะไรนะอ้าวตัวเธอฮอตไทม์ไม่ใช่เหรอฮอตไทม์คืออะไร เราไม่เข้าใจ เดี๋ยวขออนุญาตเพื่อนๆนะฮะกลับไปที่โมบิลัมสักรอบนะครับ เดี๋ยวนะ เราต้องเคลียร์กันแล้วนายฮอตชามฮอตชามอยู่ไหนเดี๋ยวนะครับ เพื่อนๆ ใจเย็นๆนะฮะ อย่าเพิ่งหัวร้อนกันนะเนี่ยมาแล้วครับฮอตไทม์ มีแค่นี้นะครับ ของรางวัลจากดันเจียนรายวันนะฮะและรับเหรียญทองมากกว่า 3 ครั้งภายในระยะเวลากิจกรรม น่าจะเป็น 3 เท่านะครับทีมงานน่าจะแปลผิดนะฮะ สรุปแล้วไม่มีการขายตัวละคร 200 เท่าแล้วนะครับ หายไปแล้วนะฮะนะครับกลับสู่เกมสักนิดครับ เอ้ย จอดำอ้าว นั่นเป็นการรีบูตเกมใหม่เลยนะต้องขออภัยเพื่อนๆนะฮะ เอ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอืมต้องบอกว่าอะเข้าเกมแล้วครับ เร็วๆนานเลือเกินนะฮะสำหรับวันนี้นะครับ ฟังกันสบาย ๆ ไปนะฮะกับ MCO นะฮะที่ช่อง YouTube ช่องนี้ได้เลยนะฮะสำหรับใครที่มันกดติดตามหรือกดสับสไครต์นะครับ สามารถกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมได้เลย แล้วก็จะได้ไม่พลาดข่าวสารกับการอัปเดตดีๆมัน ๆ อย่างนี้ตลอดไปเรื่อยๆนะฮะแต่ต้องการกำลังใจสักนิดนะครับเราไปดูกันนะฮะข้ามขีดจำกัดหรือว่าเลื่อนขั้นดีกว่าเลื่อนขั้นมารับ 40ผลึกดาวกันเลย เลื่อนใครดีนี่แล้วกันจูเลียนนะฮะต้องเลื่อนแน่นอน มาจูเลียนทางขีดจำกัดมีใครข้ามได้ไหม ปัดฟ้าไม่มี โยมาไม่มี โอเค กลับหมู่บ้านเลย มาดูว่า 40ผลึกดาวมาหรือไม่ มานะครับ เรียบร้อยรับเลย แล้วก็ เราต้องไปพูดกันก่อนที่เราจะทิ้งท้ายที่ผสมตัวละครระดับโบราณนะครับ หมดภาพไปที่ปีเตอร์เคาของเรานะฮะ ตัวนี้ต้องขอบอกว่าเป็นตัวที่ผมชอบตั้งแต่เกมเปิดมาใหม่ๆเลยนะครับเพราะว่าตัวเขาเท่มากเลยเพื่อนๆดูได้ นี่นี่ครับก็จะกลับกลายมาเป็นสายกำลังนะฮะโจมตีนะครับ เป็นโจมตีกายภาพนะฮะระยะใกล้เข้ามานะครับโจมตีด้วยพลังโจมตี 3800 แก่ศัตรูแถวหน้าและสร้างสถานะล้ม โอ้ดาเมจแรงเข้าไปใหญ่นะบวกกับอาวุธเขานะ หมุนตัวฟันครับโจมตีด้วยพลังโจมตี 3,300 ใส่ศัตรูแถวหน้า แผลชะกันนะครับ สร้างความเสียหายต่อเนื่อง 27,300 ให้ศัตรูหนึ่งตัวเป็นเวลา 5 วินาทีจริงตัดหน้านะครับ สร้างฐานะหวาดกลัวให้เราศัตรูรอบด้านเป็นเวลา 5 วินาทีตีวงกว้างนะครับเป็นสกิลติดตัวนะฮะเมื่อเลือดของตัวเองต่ำกว่า 15%จะสร้างฐานะอมตะ และเพิ่มพลังโจมตีขึ้น 1,800 และสร้างความถี่โจมตีขึ้น 100%เป็นเวลา 15 วินาที แต่เอาจริงนะฮะเมตานี้ต้องขอบอกว่าทีมแช่มาเนี่ยเขาก็ทำอะไรไม่ได้นะ เขาจะยืนนิ่งมาก เขาจะไม่ไปไหนเขาจะอมตะตายอยู่ที่นะฮะโอเคครับไหนๆก็พูดมาเยอะละวันนี้เรามากันเลยนะ ห้องทดลองของจินนะครับ ผมมีทิคดีๆ มาฝากเพื่อนอีกแล้วนะฮะก่อนจะทิ้งท้ายจากกันไปนะครับ ไปที่การผสมตัวละครกันเลย เพื่อนๆจะเห็นว่าเราเนี่ยครับ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าจินก็ดีเดต้าก็ดีพวกนี้ก็จะเป็นสายปัญญาใช่ไหมฮะเพื่อนๆลองดูปัญญาบวกปัญญามักจะได้ตึงๆให้เก็บไว้ให้เป็นคำตอบนะฮะก็แนะนำว่าควรเอาสายเดียวกันผสมกันนะฮะ จะได้ตัวละครที่แงมากขึ้นนะครับ แต่วันนี้ MC o ภูมิใจเสนอนะฮะ เรามาดูกันนะฮะสำหรับตรงนี้จะเป็นยังไงนะฮะว้าวต้องขอบอกว่าจะเป็นยังไงนะครับ เรามาไปลุยกันเลยดีกว่านะฮะสำหรับจินกับน้องไหโบราณนะครับ พร้อมแล้ว ลุย ในที่สุดมูฮูก็มาหาผมนะฮะ ต้องขอบอกว่าเป็นตัวละครที่ผมแบบว่าไม่เคยได้มาก่อนเลยนะครับสำหรับมูฮูเนี่ยครับ ให้เพื่อนๆดูได้เลยนะฮะมูฮูไม่มีเลย มีแต่ มีแต่ น้องงูฮะน้องเงือกนั่นเองนะฮะในส่วนของนักล่ามีใครเนี่ยครับมีแค่นี้ครับ ตัวละครระดับโบราณของผมนี่เริ่มล่อยหลอลงนะฮะ สำหรับวันนี้ MCO ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆ นะฮะ ที่เข้ามารับชมและติดตามกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามหรือกด subscribe นะฮะ สามารถกดเป็นกำลังใจให้กับผมได้นะครับสำหรับวันนี้ MCO ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะ พบกันใหม่กับคลิปหน้านะครับ เดี๋ยวถ้าผมได้น้องลิลลี่เมื่อไหร่ผมจะเอาเธอมา เอาเธอมารีวิวกันเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวนะมูฮูจ๋าอยู่ไหนแล้วมูฮูน่าจะเป็นโยไกใช่ไหมครับเพื่อนๆอ่า ต้องบอกผมหน่อยนะเพราะว่า ช่วงนี้ผมเป็นเด็กใหม่สำหรับน้องมูฮูนั่นเองนะฮะอ้าวพลาดพลาดต้องขออภัยฮะอ่านักล่าเอาใครมาดิเอาเป็นธงอีแล้วกันนะ จากกันด้วยภาพสวยๆนะครับ กับน้องมูฮูนะฮะเอาเอาไปจิ้มกดอีก โอ้โห